สวัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักหมวกจากไหมขนแกะ ลายที่เราใช้ถักนะคะ จะเป็นลาย half double crochet ตรงตัวของหมวก เป็น half double crochet เกี่ยวหน้า หนึ่งหลัก เกี่ยวหลังสามหลักวนรอบ ตอนที่เราเริ่มงานงานจะเริ่มตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไป เราจะขึ้นงานโดยการถัก half double crochet ไม่มีโซ่ ดูคลิปได้นะ พี่ลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ เราจะถักจากข้างล่างเนี่ยสูงขึ้นมาเจ็ดนิ้ว ถ้าเป็นหมวกผู้ใหญ่เจ็ดนิ้ว ถ้าเป็นของเด็กเล็ก เด็กโตในคลิปพี่มีแนะนำตอนที่ถักถึงลำดับที่ที่จะบอกนะคะพี่จะแนะนำอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วเนี่ยเราลดกลางหมวกไปถักปอมติดแล้วเราถักขอบ ขอบเราถักจากด้านในนะคะ แล้วเวลาใส่มันจะถักเบิ้ลออกมาแบบนี้ วิธีถักขอบด้านใน มันจะทำให้เวลาเราพับขึ้นมาเนี่ย ตรงนี้มันจะไม่หนา ลองดูค่ะ ดูอุปกรณ์ดูข้อมูลแล้วลงมือถักได้เลย ใส่ป้อมหรือไม่ใส่ป้อมสลับสีหรือไม่สับ ไม่สลับสีก็แล้วแต่ชอบนะคะ ใช้เข็มหัวใหญ่ ๆ จะได้ถักง่ายๆค่ะ ลงมือถักได้เลย ใบนี้น่ารักค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้ พี่จะใช้สองสีค่ะ ตัวหมวกจะใช้สีนี้เป็นสีไข่ไก่ เก็บขอบขอบจะเป็นแบบเบิ้ลขึ้น แล้วก็ปอมปอม สีจะเป็นออกสีม่วง เราจะเริ่มงานโดยการถักสีนี้ก่อน คุณจะสลับสีหรือไม่สลับสีก็ได้นะคะตามใจค่ะ เข็มโคเชพี่ใช้เข็มหัวขนาดห้ามิลค่ะ ขนาดหัวคือตรงนี้ เข็มที่สามารถทดแทนได้ คุณลองเป็นเข็มทอง สองหัวเบอร์เจ็ดทับศูนย์นะคะ ไหมขนแกะมันเนื้อไหมมันจะเป็นเนื้อฟูออกมาอย่างนี้ เวลาถัก ถ้าเข็มใหญ่ มันจะทำให้งานนุ่ม ไหมขนแกะจะนุ่มอุ่นแต่ไม่ยืดหยุ่นนะคะ เวลาถักก็ใช้เข็มใหญ่ๆเข้าช่วย ตัวมาร์กเกอร์ค่ะ ถ้าไม่มีใช้ไหมต่างสีก็ได้ เข็มเย็บไหมพรมตัวนี้เอาไว้เก็บเศษ แล้วก็เอาไว้เย็บปอมๆอุปกรณ์เรามีเท่านี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือถักกันค่ะ เวลาเราถักงานไหมที่เป็นกลุ่มแบบนี้นะคะ ให้ดึงไหมออกจากตรงกลาง แล้วไหมมันจะไม่กิ้งหนีมือ เราจะเริ่มถักแถวที่หนึ่งโดยการถัก ฮาร์ปดับเบิลโคเชค่ะฮาร์ปดับเบิลโคเชแบบไม่มีโซ่ ถักเหมือนรหัสคลิปของพี่เมย์ CRO ศูนย์หนึ่งสี่แปด วิธีถัก เราเริ่มด้วยโซ่สาม พอเราถักโซ่สามแล้วให้พันหัวเข็ม ลงไปตรงหลักแรก ขึ้นมามีสามห่วง เรารวบห่วงที่หนึ่งก่อน เหลืออยู่สามห่วงรวบพร้อมกัน ถ้าต้องการดูชัดๆให้ดูที่คลิป CRO ศูนย์หนึ่งสี่แปดค่ะ อันนี้พี่สาธิตไหมขนแกะ เอามือจับตรงมุมนี้ไว้ เพราะว่าไหมขนแกะเราจะมองไม่เห็น ขึ้นมามีสามห่วง เรารวบห่วงแรกก่อน แล้วเราก็รวบสามห่วงพร้อมกัน หมวกใบนี้จะเริ่มจากข้างล่างขึ้นข้างบน ความยาวของเส้นที่เราเริ่มถักจะอยู่ตรงขอบหมวกด้านล่าง พี่จะเริ่มห้าสิบห้าเซนความยาวห้าสิบห้าเซน แต่ว่าลายลายนี้จะเป็นลาย หน้าหนึ่งหลังสามลายจะต้องหารสี่ลงตัว พี่จะเริ่มต้นทั้งหมด หกสิบสี่หลัก เริ่มตอนแรกให้ได้เท่ากับรอบศีรษะของคนใส่ค่ะ แล้วก็คุณก็นับจำนวนหลักหารสี่ลงตัว เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมห่วงกัน ต้นแบบของพี่จะเริ่มหกสิบสี่หลัก 64 หลักหารด้วย 4 ลงตัวนะคะ จะได้งานออกมาทั้งหมด 16 ชุด หลังจากที่ได้ครบ 64 แล้ว เราจับตัวหัวกับตัวท้ายชนกัน นี่นะ ชนกันแบบนี้ เราตรงนี้เชื่อมเลยค่ะ เอาไหมเข้าไว้ในมือ ด้านบนตรงนี้เราแทงผ่าน เชื่อมโดยการดึงผ่านอย่างนี้มาเลย แล้วขึ้นโซ่สองไว้ เรามาดูตรงหางค่ะ ตรงหางมันจะมีไหมที่เราเริ่มต้นอยู่ เราใช้เข็มเย็บไหมพรม เย็บด้านล่างติดกัน ด้านบนเราเชื่อมไปแล้ว เย็บให้ติดกัน เย็บล็อกแค่ข้างล่างก็ติดกันแล้วค่ะ แค่นี้ เย็บแค่ลายชนกัน ตรงนี้เราก็ซ่อน ซ่อนไหมไปตามลาย ตัดเศษเลย มันจะได้ไม่เกะกะมือเรา พอตัดเศษเสร็จแล้ว ตรงนี้ตรงที่เราขึ้นโซ่สอง ใส่มาร์กเกอร์ เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น แล้วก็สิ้นสุดของแต่ละแถว ลายเราจะเป็นฮับดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า หนึ่งหลัก half double crochet เกี่ยวหลัง สามหลัก พี่จะเรียกตัวย่อว่า HDC HDC หน้าหนึ่ง HDC หลังสาม โซ่สองที่เราขึ้นตรงหลักนี้จะแทน HDC หน้าหลักต่อไป หลักที่หนึ่งสองสามจะเป็น HDC หลัง เวลาเราถักเราจะถักลงไปที่ที่ระหว่างตัวของมัน เราถักไหมขนแกะให้เราใช้มือแหวกนะคะ เพราะว่าลายมันจะมองไม่ค่อยเห็น พันหัวเข็มค่ะ ถักเฮดดีซีด้านหลัง แทงด้านหลังค่ะ แล้วเกี่ยวใส่หลักนี้ ดันงานทั้งหมดไปข้างหลัง ดึงห่วงขึ้นมา ห่วงจะมีอยู่สาม แล้วรวบ หลังสามค่ะ HDC หลักที่สอง หลักที่สาม HDC หลังสามหลัก ทิร์นจะเป็นแบบนี้หน้าหนึ่งหลังสาม ต่อไปเป็นหน้าค่ะหน้าก่อน เวลาถัก HDC ด้านหน้าเกี่ยวแบบนี้ แล้วดึงไหมออกมา มันจะมีสามห่วงแล้วรวบ วิธีถักจะถักเหมือนกันไม่ว่าข้างหน้าหรือข้างหลัง ชุดที่สองของลายเราจะถัก HDC เกี่ยวหน้าก่อน แล้วก็ถัก HDC เกี่ยวหลัง เกี่ยวหลังแทงเข็มจากข้างหลังมาดันหลักนี้ ขึ้นมามีสามแล้วรวบ เหมือนกันค่ะ ดันออกมา แล้วรวบด้านหลัง หน้าหนึ่งหลังสาม ต่อไปหน้าค่ะ หน้าหนึ่ง หลังสาม หลังหนึ่ง หลังสองถักเบาๆมือค่ะ หลังสาม ถักสลับกันไปแบบนี้ งานจะมาจบตรงนี้โดยการถัก HDC หลังสามหลัก ลายแถวที่หนึ่งนะคะ HDC หน้าหนึ่งหลัก HDC หลังสามหลัก ถักวนมาจนมาถึงชุดสุดท้าย ชุดสุดท้ายค่ะ หน้าหนึ่ง หลังสาม เวลาถักดันเข็ม ดันเข็มยาวๆ มันจะทำให้ตัวโซ่เท่ากัน แล้วถักง่าย เนี่ยค่ะ ดันไปยาว ๆ มันจะจบด้วย HDC หลังสาม เพราะตอนที่เราเริ่ม เราเริ่มตรงนี้ด้วยโซ่สอง โซ่สองจะแทน HDC เกี่ยวหน้า ปิดงานค่ะ ถ้าตรงนี้เป็นเกี่ยวหน้า ปิดงานเราจะแทงด้านหลัง แทงแล้วเราก็ดึงผ่าน หลังจากนั้นตรงนี้ขึ้นที่เดิม ตั้งแต่แถวที่สองเป็นต้นไปถักเหมือนเดิมค่ะ โซ่สอง แทน HDC เกี่ยวหน้า แล้วตรงที่เป็นเกี่ยวหลัง เราก็ถักเกี่ยวหลัง หน้าหนึ่ง หลังสาม หลังสอง หลังหลักที่สาม ี่ยหน้าหนึ่ง หลังสาม หกสิบสี่หารด้วยสี่ของพี่จะมีทั้งหมดสิบหกชุด ชุดก็คือหน้าหนึ่งหลังสามแบบนี้ถักวนมาเดี๋ยวงานจะมาปิดตรงนี้ ปิดงานแถวลายแถวที่สองปิดตำแหน่งเดียวกันกับตอนที่เราถักแถวลายแถวที่หนึ่ง HDC เกี่ยวหลัง ปิดงานแทงข้างหลังค่ะ ดึงผ่าน แล้วก็ขึ้นด้วยโซ่สอง เราจะถักลายแบบนี้สูงขึ้นไปตามความต้องการ ต้นแบบของพี่พี่จะถักสูงขึ้นไปเจ็ดนิ้วแล้วเราจะลดกลางหมวก วัดจากขอบตรงนี้นะสูงขึ้นไป ถ้าเป็นของเด็กโต ถ้าเป็นของเด็กโตห้าถึงหกนิ้ว ถ้าเป็นของเด็กเล็กสามถึงสี่นิ้วค่ะ ก็เลือกเอาว่าจะถักขนาดไหน ถักไปเรื่อยๆ เดี๋ยวไล่ขนาดเจ็ดนิ้วแล้วเรามาลดกลางหมวกกัน หน้าหนึ่งหลังสามนะคะ หลังจากที่เราถักขึ้นมาจนได้ความสูงตามต้องการ วัดจากขอบด้านล่างจนถึงข้างบนของพี่ได้เจ็ดนิ้ว เราจะปิดงานที่เดิมตรงจุดตรงนี้ แทงด้านหลังโซ่สองดึงผ่าน แถวแรกของการลดกลางหมวกเราจะลดทุกชุดหนึ่งชุด แพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้นะคะสี่ขาหนึ่งชุดจะสี่ขาแบบนี้ เราจะลดทุกชุดค่ะ มาดูวิธีลด เริ่มตรงนี้ด้วยโซ่สองก่อน เราจะรวบหลักที่ มันจะมีอันนี้หลักที่หนึ่งนะคะ สอง สาม สี่เราจะรวบสามกับสี่เข้าด้วยกัน หลักที่หนึ่งถักเหมือนเดิมค่ะ เกี่ยวหลัง เราจะรวบสองอันนี้เข้าด้วยกัน เกี่ยว หลังสองหลักรวบพร้อมกัน ขึ้นมาแบบนี้ พันหัวเข็มลงไปอีกรอบหนึ่ง ขึ้นมาทั้งหมด ห้า ห้าห่วง เรารวกตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวหน้าเหมือนเดิม เกี่ยวหลังสามหลัก หลักแรกถักเหมือนเดิม รวบสองหลักนี้เข้าด้วยกัน ห่วงจะขึ้นไปด้านหลังนะคะ ห้าห่วงเรารวบ ตรงนี้ถักเกี่ยวหน้า ถัก HDC เกี่ยวหลัง รวบสองหลักนี้เข้าด้วยกัน แล้วก็รวบ ถ้าเราดูแบบนี้หลักเราจะลดลงทุกชุดเลย ปกติตรงนี้มันจะมีฮาร์ปดับเบิลโคเชอยู่สาม มันก็จะเหลือแค่สอง ลดวนรอบค่ะ ปิดงานยังปิดที่เดิมค่ะ ตรงโซ่สอง เราแทงแล้วเราก็ดึงผ่าน ปิดงานลดกลางหมวกแถวที่หนึ่งต่อไปลดกลางหมวกแถวที่สอง ขึ้นด้วยโซ่สอง โซ่สองแทน HDC เกี่ยวหน้า เราจะรวบสองหลักเข้าด้วยกัน แล้วหลักที่เราจะเห็นก็คือมีเกี่ยวหน้าหนึ่ง เกี่ยวหลังหนึ่งค่ะ รวบสองหลักเข้าด้วยกัน พักไว้ก่อน พันหัวเข็ม ลงไปชุดที่เรารวบแถวที่ผ่านมา ห่วงจะขึ้นด้านหลังห้าห่วง รวบพร้อมกัน ตรงนี้เกี่ยวหน้า รวบสองเข้าด้วยกัน พันหัวเข็มแทงเกี่ยวหลัง ขึ้นมาสามห่วงพันอีกรอบหนึ่งเกี่ยวชุดที่เรารวบแถวที่ผ่านมา ขึ้นมามีห้าแล้วรวบ ตอนนี้ห่วงถ้าเราดูเราจะเหลือหน้าหนึ่งหลังหนึ่ง รวบไปทุกชุดค่ะ ดึงห่วงค้างไว้พันหัวเข็ม ขึ้นด้านหลัง ดึงห่วง รวบ ถักบนรอบค่ะ เราจะปิดลดกลางหมวกแถวที่สองค่ะ งานมันจะเริ่มสอบเข้า ปิดที่เดิม ตรงโซ่สองแทงด้านหลัง ดึงผ่าน แถวต่อไป เราจะถัก HDC ข้ามหลัก รงนี้นะ ขึ้นด้วยโซ่สอง ข้ามหลักนี้มา ถัก HDC หลักนี้ต่อ หนึ่งข้ามหนึ่งค่ะ ข้ามตัวนี้ไม่ถัก ถักเฉพาะ HDC เพื่อดึงงานเข้าหาตัวจุดศูนย์กลาง ข้ามหลักที่เป็นเกี่ยวหลัง ถักเฉพาะตัวที่เป็นเกี่ยวหน้า งานจะเริ่มสอบเข้า ถ้าเรามีทั้งหมดสิบหกชุดเราจะเหลืออยู่ สิบหกหลัก งานจะสอบเข้ามานะคะ งานจะวนกลับมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้น ปิดงานค่ะ แทงด้านหลัง แล้วดึงผ่าน เราจะลดอีกหนึ่งแถว แถวต่อไป หนึ่งเว้นหนึ่งเหมือนกันค่ะ ขึ้นตรงนี้โซ่สอง เว้นหนึ่งเหมือนกัน ถักเฉพาะ HDC ค่ะ เว้นหนึ่งหลัก ข้ามมาแบบนี้เลย านค่ะ แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วเราจะตัดไหม ใช้เข็มเย็บไหมพรมค่ะ ช่วยเก็บตรงกลาง เราจะใช้เข็มนะคะ เหมือนเราเนาผ้าค่ะ ลงไปตามช่อง เราเริ่มรูด รูดเข้าหาจุดศูนย์กลาง ด้านบนจะติดปอมหรือไม่ติดปอมก็ได้ ถ้าติดปอมก็ดูที่ลิงก์ วิธีทำปอมค่ะ พี่จะลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ตรงนี้เราก็รูดวนรอบแล้วมันจะชิด เก็บซ่อนไหมข้างในค่ะ แทงเข้ามาข้างใน เก็บซ่อนก็ขมวดไหมนิดนึง ขมวดไม่ให้มันหลุด แล้วตัด ลายมันจะดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางแบบนี้ ทีนี้เราก็ไปทำปอมค่ะ เอาปอมมาติด เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำขอบ วิธีถักขอบนะคะ เราจะไม่ถักด้านนอก เราจะพลิกงานกลับแล้วเราจะถักด้านในหมวกแล้ววน หมวกใบนี้พี่จะใส่แบบขอบพับขึ้นค่ะ ต่อไหมค่ะ ไหมมันจะถูกต่อด้านนอก ต่อไหมวิธีง่ายที่สุดก็คือใช้วิธีมัด พอมัดเสร็จแล้วปลายตรงนี้ค่ะ เราถักเก็บ ถักเก็บสักประมาณสามช่วง ตัดหางออก แถวแรกเราจะถัก HDC วนรอบ ถัก HDC ปกติก่อน ขึ้นด้วยโซ่สอง แล้วลงทุกช่อง HDC ค่ะ ขึ้นมาสามแล้วรวบ ใช้มือแหวกนะคะ ถัก HDC วนรอบ แถวที่สองเราถึงจะขึ้นขอบ ใช้มือแหวก ักเฮดีซีวนรอบมาถึงตรงนี้ เราจะถักลายขอบด้วยการถัก HDC วนมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้น ปิดงานค่ะ แทงด้านหลัง ดึงผ่าน ขึ้นด้วยโซ่สอง โซ่สองจะแทน HDC เกี่ยวหน้า หลักต่อไปเราจะเกี่ยวหลัง ขอบเราจะเป็นลาย ลูก ฟูกเล็ก ลูกฟูกเล็กคือการถัก คดีซีเกี่ยวหน้า กับเกี่ยวหลังสลับกัน บนรอบ ความสูงตามต้องการ ของพี่ต้นแบบพี่จะถักสามนิ้ว ถ้าของผู้ใหญ่ก็ขอบสามนิ้วของเด็กโตก็สองนิ้วเด็กเล็กก็หนึ่งนิ้วค่ะ ลองดู มันปรับได้มันสามารถปรับได้ตามความต้องการเรา หน้าหลังหน้าหลังสลับกัน สูงตามต้องการค่ะ ปิดงานก็จะเหมือนกับตอนที่เราถักตัวหมวกแทงด้านหลัง ขอบหมวกพี่เมย์ถักสูงขึ้นมาสามนิ้วค่ะ ปิดงาน แทงด้านหลังเหมือนเดิม แล้วก็ดึงผ่าน ดึงผ่านเสร็จแล้วเราตัดไหม เราจะใช้เข็มช่วยเก็บ ดึงเส้นนี้ขึ้นมา เชื่อมต่อค่ะ แทงลงไป แทงลงไปตรงโซ่อันถัดไป หมวกใบนี้เราใส่เบิ้ลขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเก็บไหมทางนี้ เก็บไหมด้านนอก เก็บซ่อนไปตามลายค่ะ ใช้หัวเข็มแหวก ๆไปนะคะ มันจะมองไม่ค่อยเห็น ตรงปลายเราก็ไปทำปอมปอมดูคลิปวิธีทำปอมปอมได้ที่ลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ หมวกใบนี้เวลาใส่เราจะพับเบิ้ลขึ้นแบบนี้ เราก็จะได้เป็นหมวก นุ่ม ๆ ฟูๆค่ะ นุ่มอุ่นแน่นอนเลยค่ะ ขนแกะ ลองเอาไปปรับใช้ดู จะติดปอมหรือไม่ติดปอมก็ได้นะคะ ถ้าติดปอม แล้วก็ทำขอบเป็นอีกสีแบบนี้ก็จะเท่ไป เท่ไปอีกแบบ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ พบกันคลิปถัดไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมด ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ